รูปแบบตัวอักษรในคอมพิวเตอร์กราฟิก หน้าที่หลักของการออกแบบกราฟิก เป็นเรื่องของการสื่อสารไปยังผู้รับสาร การสร้างงานกราฟิกนอกจากจะประกอบด้วยภาพหลายๆ ภาพที่นำมาตกแต่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการแล้ว เรายังสามารถใช้ศิลปะในการจัดเรียงตัวอักษรให้เหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ และยังคงไว้ซึ่งความหมายที่ต้องการจะสื่ออย่างครบถ้วน การเลือกใช้ฟอนต์ที่ดี จะช่วยสนับสนุนให้งานออกมาดูดีมากยิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่า ภาพลักษณ์ และเสริมสร้างพลังให้กับสารที่ต้องการจะสื่อออกไป เราสามารถเห็นตัวอักษรแสดงอยู่ในเกือบทุกๆสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร งานนำเสนอ หนังสือ โปสเตอร์ สินค้า บรรจุภัณฑ์สื่อโฆษณา เว็บไซต์ และอื่นๆอีกมากมาย เรามารู้จักรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในโปรแกรมกราฟิกกันนะคะ โดยทั่วไปเราจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทก็คือ แบบเอา l ล n e หรือแบบเวกเตอร์ ตัวอักษรแบบเอา l ล n e จะถูกจัดเก็บในลักษณะของการประมวลผลเป็นสูตรคณิตศาสตร์ ทำให้ไม่เกิดปัญหารอยหยัก แตก บนขอบตัวอักษร เมื่อเกิดการย่อหรือขยายตัวอักษรค่ะ สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการ แก้ไขข้อความได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้ในงานสิ่งพิมพ์และงานศิลป์งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางหน้า และการวาดลายเส้น แต่ตัวอักษรแบบเอาลน์หรือแบบเวกเตอร์จะนำไปตกแต่งเอฟเฟกโดยใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้ค่ะ การปรับแต่งสีและลูกเล่นก็ทำได้น้อยมาก อีกแบบเป็นแบบบิตแมปค่ะ ตัวอักษรแบบบิตแมปจะถูกจัดเก็บในรูปแบบพิกเซล จะเกิดจากการเรียงช่องสีเป็นตาราง เพื่อสร้างภาพหรือตัวอักษร ทำให้สะดวกในการประมวลผลเรื่องสี การปรับแต่งสีและลูกเล่นทำได้มาก อักษรแบบบิตแมปสามารถใช้ได้กับการใส่เอฟเฟกและฟิลเตอร์ค่ะ แต่เมื่อมีการขยายขนาด จะทำให้ช่องสีขยายใหญ่เกินไป จนเห็นตัวอักษรแตกเป็นช่องเหลี่ยม ๆ และแก้ไขข้อความได้ยากค่ะ ฉะนั้นหลักการและเทคนิคในการปรับแต่งตัวอักษรที่ดีที่สุด คือ พิมพ์ข้อความ กำหนดขนาดและดูความถูกต้องของข้อความ ให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุดนะคะ หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนตัวอักษร แบบเอาไลน์มาเป็นแบบบิตแมปแล้วก็ปรับสีใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษร เพราะถ้าเราแปลงข้อความจากเอาไลน์เป็นบิตแมปแล้ว ต่อจากนั้น มาปรับขนาดทีหลังจะส่งผลให้ความละเอียดของภาพผิดเพี้ยนไปค่ะ การสร้างตัวอักษรแบบเอาไลน์ ตัวอักษรแบบเอาไลน์เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อความที่มีความคมชัด และมีสีสันเรียบง่าย เพราะตัวอักษรแบบเอาไลน์ไม่สามารถใส่เอฟเฟกได้มากนัก มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ไปที่ Toolbox คลิกเลือก Text Tool คลิกบริเวณภาพที่ต้องการใส่ข้อความหรือตำแหน่งที่ต้องการใส่ข้อความ จะปรากฏหน้าต่าง GIMP Text Editor พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปค่ะ เราสามารถกำหนดลักษณะตัวอักษรที่ Tool Option เลือกฟอนต์จะเป็นการกำหนดรูปแบบตัวอักษรค่ะไซส์จะเป็นการกำหนดขนาดตัวอักษร h ิต t i n g คลิกเพื่อใช้สำหรับการสร้างข้อความขนาดเล็กให้ดูชัดมากขึ้น Font Auto h เต t e r คลิกเพื่อให้โปรแกรมสร้างข้อความให้ดูสวยงามมากที่สุด ซึ่งจะกำหนดค่าโดยอัตโนมัติค่ะ anti aliasing คลิกเพื่อกำหนดการตัดเหลี่ยมขอบของข้อความ ให้ข้อความดูสวยงามมากขึ้น ในส่วนของ Color จะเป็นการกำหนดสีของข้อความค่ะ Justify จะเป็นการกำหนดการจัดเรียงข้อความในกรอบข้อความ เราสามารถกำหนดให้วางชิดขอบซ้าย ชิดขอบขวา วางกึ่งกลาง หรือว่าวางให้เต็มบรรทัดค่ะ Indent เป็นการกำหนดระยะของจุดเริ่มต้นของข้อความในกรอบข้อความ Line Spacing เป็นการกำหนดระยะช่องว่างระหว่างบรรทัดของข้อความ Letter Spacing จะเป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรค่ะ Tag Along Path กำหนดให้ข้อความที่พิมพ์ไหลไปตามเส้นผ่าน Path Form Text คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อสร้างข้อความที่พิมพ์ให้เป็นเส้นผ่าค่ะ หลังจากที่กำหนดทุกอย่างเสร็จแล้วตามความต้องการ แล้วก็คลิกที่ปุ่ม close เพื่อสิ้นสุดการกำหนด และแก้ไขข้อความค่ะ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาด ถ้าเราพิมพ์ข้อความผิดหรืออยากปรับรูปแบบใหม่ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ที่ Toolbox เลือก TechTool และคลิกไปบนกรอบข้อความ จะปรากฏหน้าต่าง GIMP Text Editor ให้เราพิมพ์แก้ไขข้อความได้เลยค่ะ ลากเมาส์บนตัวอักษรให้เกิดแถบสีน้ำเงินครอบตัวอักษร เพื่อพิมพ์ข้อความใหม่ทับลงไป ขณะที่เลือก กำลังแก้ข้อความที่หน้าต่าง GIMP Text Editor สามารถปรับแต่งรายละเอียดตัวอักษรเพิ่มเติมได้ที่ Tool Option นะคะ การสร้างตัวอักษรแบบ Bitmap ทำได้โดยการเลือกพื้นที่เป็นรูปข้อความที่ต้องการ และใช้เครื่องมือเติมสีหรือระบายสีต่างๆ ลงสีให้กับพื้นที่รูปตัวอักษรที่เลือกไว้ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ พิมพ์ข้อความที่ต้องการเหมือนกับการสร้างข้อความแบบ outline ค่ะ คลิกเลือกที่ปุ่ม Part of Text ใน Tool Option เพื่อสร้างข้อความให้เป็นเส้นผ่าค่ะ จากนั้นคลิกปุ่ม Close เพื่อสิ้นสุดการกำหนด และแก้ไขข้อความ ไปที่ Dialog Path ค่ะ คลิกเมาส์ขวาที่ผ่าดข้อความ เลือกคำสั่งผ่าด to selection เพื่อสร้างการเลือกพื้นที่เป็นรูปข้อความ ใช้ brush tool ระบายสีให้กับพื้นที่รูปข้อความที่เลือกค่ะ การแปลงตัวอักษร outline ให้เป็นแบบ bitmap ข้อความแบบ outline ให้ความคมชัด ในขณะที่ข้อความแบบ bitmap นำไปใช้ตกแต่งเอฟเฟกโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ถ้าเราต้องการจุดดีของทั้งสองแบบ ให้เราเริ่มโดยการสร้างข้อความแบบ outline ก่อน เมื่อวางที่ตำแหน่งและขนาดเหมาะสมแล้ว เราจึงแปลงเป็นแบบ bitmap ค่ะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ พิมพ์ข้อความที่ต้องการ คลิกเมาส์ขวาที่เลเยอร์ของข้อความใน Dialog Layers เลือกคำสั่ง Discard Text Information เพื่อแปลงข้อความ ข้อความ Outline จะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Bitmap ค่ะ ข้อควรระวังในการใช้ตัวอักษรในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะ ไม่ควรยืดหดฟอนต์ distortion ให้เสียอัตราส่วนค่ะ เลือกรูปแบบตัวอักษร สี ขนาด ระยะห่าง และการจัดวางตำแหน่งตัวอักษรให้เหมาะสมกับงาน ตัวอักษรจะต้องชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย สอดคล้องกัน แล้วก็สื่อความหมายได้ดีนะคะ